ครับอ้าเชิญหนึ่งท่านหน้าเวทีเลยครับอ่าเดี๋ยวขอกันไกลนะยนะนะครับหนึ่งท่านหน้าเวทีเลยครับอ่าหนึ่งท่านหน้าเวที เดี๋ยวเอาไปทำอะไรเดี๋ยวบอกนะครับ เดี๋ยวเราบอก เดี๋ยวบอกอ่ะหยิบได้เลย ครับ หยิบได้เลย นะครับเรื่องเาาครับเรื่องเาาโอเค อุปกรณ์ที่เรามีลองเช็คก่อนนะครับ เราจะมีเส้นอะไรครับสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้ นะครับ เอามาทำอะไรดีเส้นสปาเกตตี้เอามาต้มแล้วกินงานตอนเที่ยงนี้ ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เสียงเซียมซีไม่ใช่ไม่ใช่ครับเรามี 20 เส้นลองนับดูครับพร้อมไหมครับ 20 เส้น ายจะมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นครับ อ่า จะมีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นนะ โอเค นะครับ มี 20 เส้น ครบเรียบร้อย เป้าหมายกันนะเป้าหมายของเรา นะครับ คือจะทำเส้นสปาเกตตี้นี้ครับ เป็นโครงสร้างขึ้นมาให้สูงที่สุด และแข็งแรงที่สุด สูงที่สุด และแข็งอะไรครับ แข็งแรงที่สุด ฉะนั้นครับเราจะทำยังไงก็ได้กับอุปกรณ์ที่เรามีครับของเส้นสปาเกตตี้โดยใช้เส้นสปาเกตตี้และก็อุปกรณ์ที่ให้เท่านั้นโอเคไหมอุปกรณ์ที่ให้เท่านั้น นั่นก็คือเส้นสปาเกตตี้จะต้องสูงและแข็งอะไรครับ แข็งแรงโอเคไหมสูงและแข็งแรงนะครับ ให้เวลาภารกิจนี้ 18 นาทีเท่านั้น ฉะนั้น18นาทีนี้ต้องวางแผน ต้องลงมือทำต้องแก้ไขปัญหา ถ้าพร้อมแล้ว เอ้าเชิญคุยการวางแผนแก้ไขปัญหาทำให้สูงที่สุดแข็งแรงที่สุด ได้ครับถามได้เลยครับตอนนี้ถามได้ครับ ใช้สปาเกตตี้ได้แต่ใช้เฉพาะที่อุปกรณ์ที่ไปบางกลุ่มไม่มีกันไกล สามารถไปหายืมได้ ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้หรือแก้ไขปัญหาได้นะครับ เวลา มีจำกัดนะครับ แค่แปดนะครับปดนาที เท่า นั้น จะทำยังไงนะครับ คุยกัน จะสามารถทำให้เส้นไฟที่บางๆ สูงและแข็งแรงได้ไหม Why not? ต้องหาต้องช่วยกันนะะต้องช่วยกันนะ ทีสุดท้ายนะครับเหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วต่อไป อนนี้นะครับ ทีมไหนว้าวโอเค9นาทีผ่านไปนะครับ สูงและแข็งแรง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ครับทุกคนครับหันหน้ามาตรงนี้นิดนึงครับทุกคนครับ ตอนนี้ครับสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงครับใน 8 นาทีที่เหลือนี้ เดี๋ยวจะมีมัสเมโลโดยที่มัสเมโลนี้จะต้องอยู่บนยอด ความสูงของเส้นสปาเกตตี้เพราะว่าเราจะวัดความสูงจากปลายนะครับมัสเมโลนั่นเอง ฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไป มีเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น มีมัสเมโลเข้ามา ฉะนั้นครับให้ทำงานบนการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ พร้อมแล้ว ลุยต่อเลยครับ 18 นาทีเหลืออีก8นาที ลุย มีมัสเมโลเข้ามาอีกเอาละ เราจะวัดความสูงจากมัสเมโรนั่นเอง เรเปลี่ยนแล้วนะเเดี๋ยวพอหมดครบ18 นาที เมื่อไหร่เราจะปล่อยมือทันทีนะครับได้เท่าไหนเราเท่านั้นนเราคิดแน่เยี่ยมเลยเราคุยกันเราคุยกันมัสเมโลเข้ามาเหมือนกับสถานการณ์ ที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดขึ้นมาทั้งที่แผนของเราดี้วแต่แน่นอนมัสเตโลมันเข้ามาเนี่ย เราจะบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงให้เป้าหมายเรายังสำเร็จในการ 13นาที ว่าไม่พอเราอาจจะต้องนะครับ ส่งตัวแทนไปหาหน่วยงานอื่นนะหน่วยงานอื่นนะอ่าหรือว่าถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยมันไม่พอจริงอ่ะเราอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะ เราไม่ทำงานหน่วยงานเดียวนะบางครั้งเราต้องทำงานคอร์สฟังก์ชันด้วยนะครับ และนะครับทรัพยากรของเราเนี่ยมันมีจำกัดนะนะครับ ไม่ใช่ใช้เท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องไหม ฉะนั้นนะครับเราต้องดูด้วยนะครับ ตอนนี้เวลาผ่านไปเอสี่สักแผ่นหนึ่งไหมคะแผ่นหนึ่งสิบหกนาทีสองนาที สุดท้ายครับลุยสองนาทีสุดท้ายเอาละเอาละสองนาทีสุดท้าย สองนาที สุดท้ายครับอตอนนี้ต้องเริ่มนะครับ เห็นโครงสร้างและปากมัดเมโลแล้วนะฮะสองนาทีสุดท้าย ลุยเลยฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เออ เยี่ยมเลย เยี่ยมเลยนะไหลไหลกุ้งไหลกลุ่มผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสองนาทีสุดท้ายไม่ถึงแล้วนะตอนนี้ อย่าลืมนะมีมาชเมลโล่นะเราก็นะครับความสูงจากมาสชเมลโล่ของเรานะโอเคจะเสียบจะปักได้หมดเลยห้ามอย่างเดียวห้ามกินนะมารชเมลโล่นี่นะอ้ามลองดูลองดูว้าวตั้งนะแต่ตอนนี้ ปัญหาอยู่ที่มัสเมโลแล้วเอออะไรนะผมวัดจากมัสเมโลครับ ความสูงใช่ความสูงก็คือมันต้องอยู่ ตรงไหนก็ได้แต่ว่าผมจะมัดวัดจากพื้นถึงมัสเมโลครับความสูงนะครับแล้วแต่แล้วแต่แผนเราครับหมดเวลาผมจะนะครับตรวจทีละกลุ่มนะเดี๋ยวรอจนหมดเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะตรวจนะครับต้องอยู่จนหมดเวลานะครับ จนวัดนะครับว้าวกลุ่มนี้น่าสนใจครับ อีกนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับ หนึ่งนาทีสุดท้ายตอนนี้นะครับทุกคนจะต้องนะครับอ่าหนึ่งนาทีสุดท้ายเตรียมตัวเตรียมตัวหนึ่งนาทีสุดท้าย เอาแล้วเอาแล้วนะครับพอหมดเวลาทุกคนจะต้องปล่อยมือนั่งเป็นวงกลมล้อมนะครับล้อมล้อมตัวโครงสร้างของเรานะโอเค เยี่ยมครับเยี่ยมครับอ้าวร้องเร็วร้องเู็วอ้นะครับ จะวัดจากพื้นถึงมัสเมโลนะครับความสูงนะครับ ลองดูครับลองดูครับสามสิบวินาทีสุดท้ายนะนะครับตอนนี้บอกบอกไปบอกพนักงานโรงแรมปิดแอร์ด้วยลมลมกระแทกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยี่สิบวินาทีสุดท้าย สิบเก้า สิบแปดสิบเจ็ด สิบหก สิบห้าเราวัด อีกครั้งนะครับ จากพื้นถึงมัสเปโลนะครับความสูงสิบสี่สิบสาม สิบสอง สิบเอ็ด สิบ Sim, sim, sim. เดี๋ยวบอกทีเดียวเดี๋ยวบอกทีเดียวให้น้งวัดให้นะครับเอามือต้องปล่อยครับมือต้องปล่อยครับมือต้องปล่อยครับมือต้องปล่อยครับ ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลครับรีบหน่อยลูกตรงที่มือต้องวางครับนะมือต้องวางมาเขียนมาเขียนมาก่อนไอ้ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกใครนะนะครับอ้าวเชิญคุณนี้เชิญคุณนี้คุณนี้ผมไม่ไหวแล้วใจใจจะขาดแล้วนะ 哎，对对对。 ต่อไปเลยครับฝั่งนู้นก่อนก็ได้ครับฝั่งนู้นก่อนก็ได้ครับฝั่งนู้นจะจะขาดนะโอเค นะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอรู้แป๊บนึงรอรู้แป๊บนึงให้น้องวัดก่อนนะนะครับให้ทีมงานวัดก่อนแป๊บนึงนะัเอาแล้วนะครับทีมงานผมลำบากใจนะครับตอนนี้ แรงจริงนะฮะถ้าแข่งแรงจริงต้องนะครับต้องอยู่ได้ครับมือปล่อยได้เลยครับมือปล่อยได้เลยครับมือปล่อยได้เลยนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราเรียนรู้ร่วมกันผู้ชนะเลิศนะ สีเหลืองครับปรบมือดๆหน่อยครับแต่แต่สีเหลืองนะครับเขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าอะไรครับใช้กลยุทธ์ใช้กลยุทธ์ใช้กลยุทธ์เขาเรียกใช้กลยุทธ์ใช้กลยุทธ์แล้วนะครับใช้กลยุทธ์นะครับเรียกว่าใช้กลยุทธ์นะนะครับในกฎมีไหมตอนแรก เออไม่มี our ันดับที่สองครับอันดับที่สองใครนะครับ สีชมบาดเจ็บนะครับ รับไป 9,000คะแนนครับโรมเรนยนนะครับ และสีที่เหลือครับ ทั้งหมดเลยนะ รับไป8,000คะแนนครับโรมเรนยนนะครับ จริงๆ สิ่งที่สำคัญมากกว่าคะแนนเนาะ คะแนนเป็นแค่กุศโลบายให้เรานะครับเขาเรียกว่ามีเป้าหมาย จริงไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นครับ อยากให้เราลองคุยกันนิดนึงได้ไหม กิจกรรมนี้มันกู๊ดทีมยังไง ได้ไหมมันสร้างทีมได้ยังไง กิจกรรมนี้ หรือมันมีกระบวนการทำงานยังไงถึงมันจะเป็นทีมที่ดีได้อะจากการเล่นกิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยนะ เราลองคุยกันได้ไหม แล้วเราเนี่ยนะครับเขียนออกมานิดหนึ่งเป็นกระบวนการนิดหนึ่งโอเคไหมว่าเฮ้ยมันเป็นกู๊ดทีมยังไงอ่ะ กิจกรรมเนี้ยมันแสดงให้เราเห็นยังไง โอเคไหมครับอาจจะไม่ต้องไปเขียนที่บอร์ดก็ได้นะถอดกระดาษออกมาก็ได้จะได้ไม่ต้องเอาบอร์ดมาเป็นไงครับมาตรงนี้นะถอดกระดาษออกมาเขียนที่พื้นก็ได้สบายๆนะครับอ้าวนะครับ เชิญเลยครับลองบอกหน่อยมันกู๊ดทีมยังไงล่ะ เมื่อกี้มันกู๊ดไมซ์เซ็ตแล้วนะแล้วเมื่อกี้ไมซ์เซ็ตอะเราใช้ใชไหมเราได้ใช้นะจริงไหมอ้าวคราวนี้เราเป็นกู๊ดทีมยังไงอ้าวนะครับได้ตามสบายเลยนะครับ จะถอดกระดาษมาเขียนด้านล่างจะเขียนด้านบนได้หมดเลยนะครับ ได้หมดเลย นะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับ ตัวบอร์ดมันไม่ได้ติดอยู่กับขานะระวังมันโค่นลงนะครับลองดูครับอ่าลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ ประเด็นก็คือนะครับเมื่อกี้เรามีการทำงานเป็นกู๊ดทีมยังไง ทุกคนสามารถตั้งได้หมเลยไม่ลบนะโอเคไหมมันกู๊ดทีมยังไงอ่ะหรือมันมีกระบวนการทำงานเป็นทีมยังไงอะไรเงี้ย อยากให้เน้นไปที่กระบวนการทำงานในทีนะครับ ลองบอกหน่อยที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง นอื่นถูกไหมแล้วก็ไม่ผิดกฎกติกาอะไรนะครับ ก็สามารถทำได้เนาะมันก็เป็นตัวยุทธ์อย่างหนึ่งอ่า มันจะเป็นตัวยุทธ์อย่างหนึ่งอ่าโอเค ทีแล้วนะเมื่อกี้มันมีกระบวนการทำงานเป็นทีมร่วมกันนะ ไมเราเป็นทีมเวิร์กได้ล่ะอ่ามรามปกระนการทำงานอย่งไรร่วมกัน เมื่อกี้เป็นกิจกรรมที่เราไม่ต้องออกแรงมากนะใช่ไหมถูกไหม แต่ว่าทำให้เห็นภาพออา เรียนรู้อะไรในที่กันนะ Yeah. ทำแบบนั้นใช่ไหมเ่าก็มาเรียนรู้ร่วมกันเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเราวางแผนร่วมกันแบ่งงานกันทำแล้วนะคะก็มาประกอบ ประกอบเพื่อจะให้งานของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งนะคะ เข้ามาให้เราเห็นบางครั้งแน่นอนครับ เราเป้าหมายเราชัดแล้วถูกไหมแผนเรามีแล้วเราลงมือทำแล้วเฮ้ยบางครั้งกำลังดี บางครั้งกำลังแก้ไขอยู่เลย แต่วันหนึ่งมีเปี้ยงเข้ามาอะไรก็ไม่รู้ แต่มันมีผลกระทบกับอะไรครับ กับเป้าหมายเรากับแผนงานเรากับวิธีการทำงานของเราใช่ไหมครับอยู่ที่เรามอง กลุ่มเรามองยังไงครับ ครับครับก็ อันนี้ที่พอลงมือทำจริงๆนะคะเหมือนอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดนะคะพอไม่เป็นแล้วก็ทำฐานได้ ไอยอดก็ไม่ได้มันก็มันก็อย่างนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่ายังไงแล้วเราต้องมีเป้าหมายที่ต้องมีจุดว่าอาจารย์บอกเวลาจะหมดแล้วเราจะมีเป้าหมายเราต้องทำแค่นี้พอทำแค่นี้แล้วเนี่ยโครงสร้างแค่นี้แล้วก็ความสูงเท่านี้ก็ยังอีกก็เลยต้องทำทำแก้ปัญหาให้ได้ว่ามันมันเกิดจากอะไรที่ที่มันที่มันไม่ หมดคลางงูเป็นแล้วแต่จริงๆแล้วถือว่ทำงานที่ดีอะผมค่ะก็ใช้เทปใสดึงดึงแล้วก็ เหมือนเหมือนออกซิเจนที่พูดกับอาจารย์เมื่อกี้นะคะก็เอาออกซิเจนช่วยก็ดึงดึง จนกว่าจะอาจารย์จะ นะครับรับไปก่อนไปซ้ำหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับโอเค พรอมกันกลุ่มต่อไปเมื่อกี้มีเหลืองพร้อมไหมพร้อมไหมน้องรับไปหนึ่งพันก่อนหนึ่งพันก่อนนะครับพรอมกัน ชื่อถือหน่อยอ่าโอเคเยี่ยมเลยครับ ขอบคุณมาก เราก็เริ่มลงมือปฏิบัติจริง ในระหว่างทางงานแปลว่าจริงๆ ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนงานนิดนึงนะครับเนาะถ้าเมื่อกี้นะครับทางกลุ่สีเหลืองบอกว่า เฮ้ย มันต้องมีทั้งพื้น ต้องมีทั้งเสา ต้องมีทั้งหลังคา ถ้าเปรียบเหมือนองค์กรของเราอะนะครับ จริงๆแล้วนะครับระดับพนักงานทุกคนรู้แล้วแต่มีความสำคัญไหม ใช่ค่ะสำคัญนะนะครับแม้แต่อะไรครับ จุดเล็กๆเฟืองเล็กๆใช่ไหม ถ้าขาดเฟืองเล็กๆไป แล้วเฟืองเล็กๆไม่เขาเรียกรับผิดชอบต่อเป้าหมายถูกไหมหรือถ้าเฟืองเล็กๆนะครับ หายไป สิ่งนี้เกิดขึ้นคือมันก็ขับเคลื่อนไปได้ยากถูกไหมข้างหน้าฉะนั้นแน่นอนทุกคนมีความสำคัญเหมือนบ้านเสาหายไปหนึ่งเสา พื้นไม่แข็งแรงหลังคาไม่แข็งแรงมันต้องช่วยกันซ่อมช่วยกันสร้างขึ้นมาในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคานอาจจะใหญ่นะคะกอห้อใหญ่ ดังนั้นก็เป็นบ้านขึ้นมาไม่ได้นะคะถ้าไม่มีน็อตใจโอ้โหว้าวปรบมือเลยดังนะครับปรบมือเลยดังนะฮะโอ้โหเยอ่เลยนะจะจะเอาคะแนนใช่ไหมนี่มีมมีมองหน้าคะแนนไม่ได้พูดออกมาแต่หน้าคะแนนนะครับเชิญต่อครับเชิญต่อแล้วตกลงให้นี่คะหนึ่งพันแล้วกันหนึ่งพันแล้วกันครับปรบมือดังหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันทีหมือสองพันทีหมือสองพันปรบมือดังครับปรบมือดัง ตัดนะไม่ตัดนะเชิญกันต่อครับเชิญต่อจากนั้นเราก็ทำการเริ่มลงมือปฏิบัติจริงใช่ไหมคะครับทีนี้ในระหว่างทางการปฏิบัติ เราก็พบปัญหาตรงที่ว่าไอ้ตัวสปาเกตตี้นี่มันหักได้ ใช่ไหมเข้ามามีเรื่องของอะไรครับซินิเ a ชันโควิดเข้ามา ใช่ไหมตอนนี้เงินเฟ้อเข้ามา สถานการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความเปลี่ยนแปลง ในการทำงานของเราไหมเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นมัสเมโลตัวนี้ทำให้เราสะท้อนเห็นครับ ถ้าเรามีโค้ดไมซ์เซ็ตถูกไหมตอนแรกที่เราเรียนกัน แล้วเรามีเ outward m i n เซ็ตที่ดีทำงานร่วมกันถูกไหมครับแล้วเรามามีกระบวนการทำงานที่ดีร่วมกัน สถานการณ์เห่า เหล่าไหนนะครับ แบบไหนก็แล้วแต่นะ เราก็สามารถที่จะทำอะไรครับเผชิญมันฝ่ามันและแก้ไขสักได้ครับ พวกคุณดังครับอ้าวกลุ่มต่อไปเลยครับกลุ่มต่อไปครับอ่าขออีกแค่กลุ่มเดียวใครับกลุ่มเดียวนะครับเชิญเลยครับกลุ่มเดียวนะกลุ่มเดียวนะครับอ้าวหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นนะพวกคุณดังครับค่ะนำเสนอใระได้นที่แตกต่างนี่นะครับเมื่อได้รับมอบหมาย มันล้มต้องปรับสถานการณ์ใหม่ค่ะว้าจากฐานสามไม่ได้ลงมาฐานสี่ไหมนี้มันไม่สำเร็จละรลองมาปรับเป็นฐานสี่แล้วก็ลง ถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ นั่นแปลว่าเรานับส่งทหารได้ยังับยังถูกไหมถ้านะครับคนเดียวแก้คิดว่าทันเวลาไหมไม่ทันหรอกครับ แต่ว่าพวกเราช่วยกันมันถึงผ่านไปได้นะครับปรบมือดังๆไปครับ โอเคนะครับกลุ่มนี้รับอีกหนึ่งหมื่นและทุกกลุ่มนะครับ รับหนึ่งหมื่นคะแนนปรบมือดังๆเลยครับ ผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับ จริงๆ แล้วเนี่ยผมจะนำเสนอในส่วนของตัว ทีมคีย์เวิร์ดของมันจริงๆก็คือ ทีมของเราเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมสองกลุ่มขึ้นไป ต้องมีอะไรเดียวกันก่อน เป้าหมายเดียวกัน จริงไหมนะครับ และต้องมีความคิดที่จะอยู่ร่วมกันก็คือไม่ใช่อะไรครับ ต่างคนต่างเฮ้ยมึงไปได้มึงเก่งอยู่คนเดียวแบบนี้เป็นไงแย่เลยจริงไหมแต่ถ้า I am okay you are okay จริงไหมครับเราก็จะสามารถที่จะไงได้ฮะเฮ้ยแชร์กันได้ แลกเปลี่ยนกันได้ หาวิธีที่จะทำงานร่วมกันได้ เพราะว่าอะไรครับให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงไหมเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้เกียรติผู้อื่นไม่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดของเราจริงไหมเราเริ่มสร้างทีมขึ้นมาจาก I am o k y o u are o k ทีมเรา O k นั่นเองปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย พวกเราทำมาหมดเลยนะ มีเป้าหมายไหมเมื่อกี้ มีบทบาทนะนะครับ มีกระบวนการทำงานที่ดีไหมมีบรรยากาศที่ดีไหมมีนะนะครับ เป้าหมายเมื่อกี้จริงๆ แล้วพวกเรา ถ้าสมมติเราสร้างนะครับ มันจะต้องเป็นหลักสมาร์ทโกนะ จริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเป็นหลักสมาร์ทโกมันจะช่วยให้เราเลยครับ มีตัวชี้วัดที่มันชัดเจน มีกำหนดเวลาในการเสร็จที่มันชัดเจน และทุกคนต้องเข้าใจตรง กัาฉะนั้นเวลาตั้งเราต้องบอกไปเลยว่า สูงอ่ะที่ที่ผมบอกว่าสูงอ่ะ ทีมเราต้องบอกว่าสูงเท่าไหร่ให้เสร็จภายในกี่นาที แล้วทุกคนต้องเข้าใจเป้าหมายนี้ เหมือนกัน จริงไม่จริงถ้าเรามีเป้าหมายที่ดี สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับทีมเราสมาชิกเราเข้าใจตรงกัน นั่นแปลว่าทุกคนกำลังมีจุดเส้นชัยเดียวกันใช่ไหม ถึงว่าจะเกิดในเรื่องของการวางแผนระดมสมองเพื่อให้พิชิตอะไรได้ครับ เป้าหมายได้นั่นเอง เมื่อมีเป้าหมายที่ดีบทบาทถูกไหมเฮ้ยเรารับหน้าที่บทบาททุกคนไม่ได้มีใครนิ่งเฉย ทุกคนช่วยกันแลกเปลี่ยนกันทุกคนรักษาบทบาทเอง มีทั้งบทบาทผู้นำ และบทบาทสมาชิก ผมกุ๊บง่ายๆ ให้ฟังแบบนี้แล้วกันผู้นำครับจะต้องบริหาร2ออย่างให้ได้บริหารงานให้ได้ผลสอง บริหารคนให้เก่งและมีความสุขจริงไหม บริหารงานให้ได้ผลบริหารคนก็คือ ทีมงานของเราให้มีการพัฒนาให้เก่งขึ้น และให้มีความสุขในงานนั่นคือบทบาทถูกไหมต่อมาบทบาทสมาชิกครับก็ต้องมีอะไรครับ ส่วนร่วมใช่ไหมแก้ไขปัญหาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อะไรครับ ซัพพอร์ตทีมเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้ ซึ่งทุกทีมทำปรบมือให้พวกเราครับ ต่อมาขั้นตอน จริงไหมพอมีเป้าหมายชัด ทุกคนนะครับเขาเรียกเข้าอกเข้าใจ กันให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมครับ ตั้งเป้าหมายชัดเจนทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเสร็จปุ๊บขั้นตอนกระบวนการก็มาวางแผนนะเมื่อกี้วางแผนแบ่งงานไหม อำนวยการไหมหัวหน้านะครับ คอยจูงใจคอยให้กำลังใจ คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไหมคอยนะครับ แล้วมีการติดตามผลไหมมีไม่ได้เอานี้อันนั้นมาใช่ไหมแต่เมื่อติดตามผล แน่นอนว่าเรามีสถานการณ์ใหม่ๆ มันอาจจะต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จริงไหมเมื่อกี้ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเราเมื่อกี้เรามีการใช้แผนดูเช็คแอดมยรอบแรกไม่ได้เรายอมแพ้ไหม ทำรอบสองใช้ในการเรียนรู้พัฒนาจากรอบแรก ไม่ได้อีกแผนดูเช็คแอคอีกใช่ไหมไม่ได้อีกแผนดูเช็คแอคอีกเฮ้ยสถานการณ์เปลี่ยนต้องปรับแผนใหม่แผนดูเช็คแอคอีกจนสามารถที่จะทำให้อะไรครับสำเร็จตามเป้าหมายได้ปรบมือดังๆหน่อยครับและที่สำคัญเลยเรามีการสร้างรอยยิ้มกันทีมทีมแฮปปี้ใช่ไหม สร้างในเรื่องของความกระตือรือร้นในทีมนะครับ เชื่อมั่นในทีมไม่พอนะ เชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นสมาชิกในทีมทั้งหมดด้วย ช่วยเหลือและนะครับช่วยเหลือกันและกันนะด้วยความเต็มใจ นั่นทำให้ผลงานเราสำเร็จโปร่ดังครับ และนี่ก็คือ Good Teamwork ของเรานะครับในการเรียนรู้กิจกรรมนี้นะครับ เดี๋ยวเราจบตรงนี้และทานข้าวหนึ่งชั่วโมงโอเคไหมนะครับกลับเข้ามาบ่ายโมงวันนี้เท่าไหร่ครับของในการท่าน สองนาทีใช่ไหมนะครับกลับเข้ามาบ่ายโมงสองนาทีไม่โกนเวลาห้มโอเคนะนะครับแต่ขอให้เท่านี้นะครับมาตรงเวลาโอเคไหมบ่ายโมงสองนาทีเจอกันนะครับห้องนี้เหมือนเดิมนะครับ แล้วนะครับอยู่กับผมกับช่วงสุดท้ายของเราเนาะสำหรับช่วงเช้านะครับขอบคุณมากครับรบมือดังๆอยากอยากัยากั้งัง บอกเลยนะคะว่าห้องอาหารของเราเราจะทานสองฝั่งเลย พวกท้าอ่าในซื้อจังหวัดนะคะ เราจะทานสองฝั่งจะมีฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งที่เราทานอาหารตอนเช้านะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นของมีทั้งผู้บริหารแล้วแล้วก็มีของเจ้าหน้าที่ด้วยนะของคนอื่นเนี่ยเพราะว่าจะมีแค่สิบกว่าโต๊ะ แต่ฝั่งนู้นนะคะอย่าเป็นประดังกันทั้งสองฝั่งคือเรามีให้ทั้งสองฝั่งนะคะ ขอให้นักการแต่ว่าถ้าทางอยู่ฝั่งนี้นะคะ ถ้าทางอยู่ฝั่งซ้ายมือออกจากประตู